Vậy. Đó, đó, đó, nó đó Anh này. Hả? Anh đâu có đó. Bạn, đó bác anh. Hả? Anh kêu rồi. Lên đúng kìa. Đây là. Đâu có bèo. Anh đang la đi. Anh ba hay kìa. Ya mungkin. Belum menang dulu. Ya benar, boleh kali deh. Lah, warung lagi jauh belum menang. Ngetik mau. Kau bui ta rồi hay. Cái bây giờ mình đã phải cái giá cả đi. Dia peng dia balik udah ya. Mengklo turun dulu. Kau mado kut berapa? Trip ke kat trip ke mana? Belah si kan bang. Kupu gam tumbuh benar. Bila ni malam jadi saya babe. Dah. Yang mana yang mana? Bila nama tamam bahasa dia. Yang dia. Jadi dia. Ibu dia jangan dah ke orang ke lepas orang ke benda. ก็มาแบบงนี่กนั่นมันดูม้มันลิ้มันด่ามันลิ้มันด่าไนเกมมาลิงมีแต่คนร้ายก็ได้มีแต่คนดีฮันนาเบ้ยยิงถึงมันพูมันก็ยิงเหรอ ตึงกราบหลงแกอยู่ถับหลวมานังบรีเลยนี้ะคุณนังบรีเลยนไ่ดแกระดับลงบันดาเนี่ยบุรีเลยนะตำรวจ ไม่ได้นะเรื่องอะไรอายุเท่าไม่ได้